ได้ของประมาณนี้ครับเพื่อเป็นกระถางครับ ราคาถูกครับอยู่บนถูกประมาณ6ถึง8บาท A few moments later ครับหลังจากที่เราครับก็ตกเป็นท่าของการตลาดไปนะครับ แฟลตดิวนะครับเราก็จะได้ของประมาณนี้ครับ จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแยกกระถางให้กับน้องบองครับ สั่งดินมาจากในช้อปปี้ด้วยแหละก็ในพวกแฟลตดิวมันก็ลดราคาวันที่ เดือนหกเจ็ดเดือนเจ็ดอะไรเงี้ยเราก็จะได้สินค้าที่มันลดราคาลงมาหน่อยจะไม่ได้ราคาเต็มอะไรเงี้ยก็โอเคครับหลังจากที่มีแฟนคลับอินบ็อกเข้ามาขอแบบว่าทำน้องบองเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะมาทำนะน้องบองของเรานะครับ เป็นน้องบองที่แบบ เราปลูกขึ้นมาเองตั้งแต่แรกเลยคือ ที่เป็นโควิด รอบแรกเลยครับ ผมเริ่มเพาะด้วยเมล็ดเองครับผ่านไปหนึ่งปีเมล็ดก็งอกออกมา น้องก็ยิ่งเติบโตขึ้นมาทีละนิดเขาไปดูกันเลยว่าผมจะทำอะไรวันนี้ตามมาเลยครับ ก็เป็นดินที่ีอ f มาเป็นพวกดินปูกระบองเพชรโดยเฉพาะัอันนี้ก็เป็นเครื่องมือโดยที่มันมีอยู่สามอันเนี้ย เราก็จะมาแยกกันนะครับ ถ้าน้องอยู่ด้วยกัน น้องก็จะแย่งกันปูลากมันก็ยาว

การปลูกต้นไม้นะครับเราจะมีความภูมิใจในเรื่องของแบบว่า น้องจะค่อยๆ โตมาทีละเล็ก ทีละน้อยอะไรเงี้ยเราก็จะคอยๆ ดูน้องเติบโตไปแต่ละวัน ละวันอะไรเงี้ยยุคที่มินิมอลมินิมอลอย่างนี้ไม่ได้ไปไหนก็ทำสวนอยู่บ้านเลยโอเค ครับรายการตามติดเต็มก็ติดตามไว้นะครับอย่าลืม กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนบ